อนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการเลื่อนขนานตามระยะทางที่กำหนดอ่ะต่อไปเราจะให้เลื่อนขนานขึ้นไปข้างบน นี่เลื่อนขึ้นไปข้างบนเราใช้ไประยะทางหกหน่วยอ่ะลองสังเกต จากรูปต้นแบบ A B A B C รูปต้นแบบ A B C จุด A อยู่ที่จุดลบสี่หกจุด B อยู่ที่จุดลบหกสาม และจุด C อยู่ที่จุด ลบสองสอง เลื่อนขนานไปข้างบน เราก็จะได้จุด ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามจุด A พามก็คือจุด ลบสี่สิบสอง จุด B พามลบหกเก้า จุด C พามลบสองแปด ตรงนี้จะเห็นว่าค่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือค่า x ตัวที่เปลี่ยนไปก็คือค่าของ y เท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนไประยะทางที่กำหนดถ้าขึ้นข้างบนก็เหมือนกับค่า y ถูกบวกไปอีก 6 หน่วย ก็กลายเป็น 12 ตัวนี้เป็น 12 และจากจุด b ลบ6 3ลบ6จะคงเดิม และบวกไปอีก 6 หน่วย บวกที่ค่า y อย่างเดียว ก็จะได้ลบ6 9 และที่จุด c ลบ2 2 เมื่อเราเลื่อนขนานไปข้างบนระยะทาง 6 หน่วย ก็บวกที่ค่า y ก็ค่า x เท่าเดิมจะกลายเป็นจุดลบ2 8 อันนี้มาดูอีกหนึ่งกรณีการเลื่อนขนานตามระยะทางที่กำหนด แต่ว่าให้เลื่อนขนานลงไปข้างล่าง อันนี้ให้เลื่อนขนานลงไปเป็นระยะทาง 5 หน่วย จากจุด A ที่กำหนดจากรูปสาม เหลี่ยม รูปต้นแบบ A B C จุด A คือจุด 58 จุด B คือจุด 35 จุด C คือจุด 74 เลื่อนขนานไปข้างล่างไประยะทาง 5 หน่วย เราจะได้รูปสามเหลี่ยม คือ A พาม B พาม C พามอันนี้ก็เป็น เป็นภาพ ที่เกิดจากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบคือรูป A B C เราจะได้พิกัดของจุด A พามคือ 53 พิกัดของ B พามคือ 30 พิกัดของ C พามคือ 7 ลบ 1 จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจุด A กับจุด A พามตัวที่เปลี่ยนไปก็คือค่า y และที่จุด B ก็เปลี่ยนที่ค่า y เหมือนกัน ค่า x จะคงเดิม ทีนี้เปลี่ยนยังไงเมื่อเราเลื่อนขนานลงไปข้างล่าง ค่า y จาก 8 เลื่อนลงไปข้างล่างก็เหมือนกับลบด้วย 5 ก็เหลือจุด 53 จากจุด 35 เลื่อนไปข้างล่าง ก็เหมือนลบด้วย 5 ก็เหลือเป็นกลายเป็นจุด b พาม30 ถ้าจุด C เจ็ดเลื่อนลงไปข้างล่าง ก็จะกลายเป็นจุดเจ็ดลบหนึ่ง อันนี้จะเป็นการเลื่อนขนาน1.2 เป็นการเลื่อนขนานตามเวกเตอร์ที่กำหนด ตอนนี้เรากำหนดเวกเตอร์มาให้คือเวกเตอร์ pq จะเลื่อนขนานตามเวกเตอร์ pq นี้ เลื่อนขนานรูปต้นแบบ a BC ซึ่งเป็นสามเหลี่ยม ABC ถ้าเราเลื่อนขนานไปตามเวกเตอร์ที่กำหนดจะได้ดังนี้ ก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยมมาหนึ่งรูปก็คือ รูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามซึ่งเรียกว่าภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาน ถ้าเรานำเวกเตอร์ PQ มาวางในแต่ละจุดที่สมในกัน ก็คือระหว่างจุด A ถึง A พาม B ถึง B พามหรือ C ถึง C พามทุกจุดก็จะเป็นไปตามที่เรากำหนดด้วยเวกเตอร์ถ้าเวกเตอร์นี้เปลี่ยนไปก็จะทำให้รูปเปลี่ยนตามไปด้วย อันนี้เป็นการเลื่อนขนานตามเวกเตอร์ที่กำหนด